ช่างกลเขาเรียกไว้น้องและคุณหลักทีดถึงไว้ไหนมากที่สุดเคยโดนเช็คบนรถเมล์ไหมระหว่างเดินทางไปโรงเรียน ชีวิตมันมีอะไรให่คิดถึงหลายช่วงอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกที่ช่วงไหนและถ้ากลับไปได้ในสังกัดเป็นงพี่บ้อก ที่บ้านมีปัญหา ไม่มีใครเข้าใจก็กลายเป็นแบบคนเก็บไว้ไม่มีใครต้องการมีเพียงเท่านั้นเป็นมือกับไปถ้ามึงไม่เข้มแข็ง มึงก็จะโดนรังแกไปตลอด ถ้ามึงไม่มีเพื่อน ึงอยู่กับพวกกูก็ได้นะเว้ย มาแป๊บเดียวคว้าดาววินไล่เป็นแฟนซะละรู้ไหมมีแต่คนเขาอิจฉานายอ่ะมึงจำไว้ อีดิวอะของกู